อะวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับเป็นสายเดนดาริโอนะครับเป็นรุ่นที่มีเป็นรุ่นเคลือบออกใหม่ แล้วก็จะเปลี่ยนกับกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ headless นะครับเป็นยี่ห้อ growth คือตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสายเลยนะครับ ก็คือเป็นสายที่ค่อนข้างจะหนาอยู่นะครับจริงๆ ก็ชอบนะผมเพราะเล่นกีตาร์โปรมาก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเทียบกันว่าเสียงเนี่ยหลังจากที่เรา เปลี่ยนสายมันเป็นไง ผมก็เลยอัดไว้ก่อนนะ ก่อนจะเปลี่ยนสายนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัดกับเมทรอนมนะ เพื่อเราจะได้ฟังแล้วเสียงมันต่างกันนะครับนะโอเคซีเลคเตอร์ตัวกลางนะครับ ของเก่าบ้างนะครับ Thank you. ่ะโดยรวมนะครับมันก็เจ็บนิ้วนะเนี่ยนะครับเพราะว่าสายมันค่อนข้างจะแข็งนะแล้วก็เวลาที่เล่นดันสายครับเนี่ยมันก็จะแบบแข็งนะครับ ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนสายนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายกันตรงนี้เลยนะครับโอเคก็เริ่มเปลี่ยนสายนะครับ จริงก็ต้องบอกว่าผมไม่เคยเปลี่ยนสายกีตาร์เฮเลสมาก่อนเลยนะครับ ก็คือมันเป็นระบบแบบเนี้ยนะครับ มันจะต้องไข ใช้ตัวประแจตัวนี้แล้วก็ค่อยไขออกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เนี่ยไขคลายสายขึ้นมานะครับ ก็ลองดูครับนะครับ ตอนที่เปลี่ยนสายนะครับ ในคู่มือตัวนี้นะครับ ก็จะมีบอกไว้อยู่นะว่า มันจะมีสายหนึ่งกับสายสองนะครับ ก็คือถ้าเราสังเกตมันจะมีขั้วที่ต่างกันอยู่นะครับ มันจะเป็นสีเงิน กับสีดำนะ เราก็ต้องดูดีๆ เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ดีใส่ผิดนะครับ คือคือสายหนึ่งมันเล็กกว่านะครับให้เราดูเป็นสีเงินนะโอเคอ่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงเทียบกันนะครับระหว่างก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนนะครับเกาะันก็จะอัดกับมิทโนมเหมือนเดิมนะครับ โอเคก็ฟังเสียงเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับ ก็โดยความรู้สึกนะ สายตัวนี้สายเลเซอร์นะครับ ก็ลื่นนะครับนะก็แล้วก็การดันสายการยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าดีใช้ได้ครับ โอเคก็จบเท่านี้นะครับ